ประมวลจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเก่าแก่ที่สุดก็คือบัญญัติ 10 ประการสำหรับสิ่งที่ควรกระทำและก็ไม่ควรกระทำนะคะ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติ เพื่อระลึกและเตือนความจำเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ต สงบสุขค่ะ ซึ่งบัญญัติ 10 ประการนะคะมีดังนี้ค่ะ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น ไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น ไม่สอดแนมเปิดดูหรือแก้ไขแฟ้มของผู้อื่น ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ ไม่ขัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม อันติดตามมาจากการกระทำใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบกติกามารยาท